มาจนได้นะ โอ้โหโคตรสุดเลยนะแบบนี้นะ ขอตัวแพงได้ไหม ยังไม่ได้เลยตัวแพงอะโห ถั่วไม่เอาไม่เอาโหเกือบโหตัวตัวนี้แหละตัวนี้แหละ โอ้ย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 วันนี้มาในทุน 1,999 นะ เลขมงคลเหมือนเดิมเลยนะ ขออนุญาตเริ่มที่เบ็ด 10 บาทนะ ดูไปก่อน 50 หมุนนะไปยังไม่เปิดเทอร์โบนะ ผมอะเฮ้ยเฮ้ยเงียบสิแน่ เฮ้ยยะมาว่ะขอหน่อยขอไหลๆหน่อย โดดให้พอสักทีสิลูกโดดให้พอสักทีสิลูกเฮ้ย อ่า ยังทรงๆอยู่นะสำหรับกราฟนะกราฟผมว่ายังทรงๆอยู่นะเบ็ดสิบบาทก็ก็ยังมีแต่ที่เห็นอยู่เรื่อยๆนะเบ็ดสิบบาทนะ หนูจ๋าโดดให้พ่อสิลูก หาต้นไม้เมื่อกี้ะเอามาต่อได้ถั่วนะเมื่อกี้เก็บใบไปครับ เฮ้ย เหลือยี่สิบหมุนนะ ขออนุญาตเปิดเทอร์โบยัดไปเลยนะ ดูดูทรงไปก่อนนะ เอ้ยเงียบอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะเบ็ดสิบบาทเงียบๆนะโดนโดนไปในเมื่อกี้นะขออนุญาตไปที่เบ็ดยี่สิบนะครับเปิดไปเลยห้าสิบหมุนนะไปโวโวเปิดไปงั้นอ่ะดูซองไม่ก่อนดูซองไม่ก่อนเอาโดนอ่ะเอาเลี้ยง ขอตัวแพงสิ ขอตัวแพงนี่เอานี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ อ้าวเต็มเต็มนะ อืมหลงนี้ในรางวัลก้อนโตหกร้อยนะเอาเรื่องฝืนคืนมาเลยนะเมื่อกี้ ไปต่อครับอยู่ตรงนี้ ต่อนะโอ้ยปัทโมเป็นเรื่องเลยครับปัทโมแล้วเป็นเรื่องเลย จอเงียบเลยเฮ้ยโอ้โหมาโชว์เดียวเอง ก็โดดเด็ดทั้งปีจะเป็นอะไรไปอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดทีเดียวแล้วหายเลยไม่ได้ขอตัวแพงๆลงหน่อย แตกนอกไม่ได้ หมดแล้วอ่ะ โอ้โหเอาเรื่อง ขออนุญาตเพิ่มไปที่เบ็ดสี่สิบเลยนะครับอันนี้แหละเบ็ดสี่สิบนี่แหละห้าสิบหมุนไปต่อ ดูสิเอาเรื่องอยู่หรือเปล่า มา มา เอาโดดอีกโอ้โหเปลี่ยนเบ็ดทีเป็นเรื่องตลอดเลยนะ เอาลงมาสิ อย่าอย่าไม่เอาส้มเลยปะเออขอบคุณครับ เนี่ย ตัวนี้แหละที่ต้องการเฮ้ยไม่ลงวะ อย่าอย่าอันนี้ก็ได้นะ โอ้โหดอกนี้เต็มเต็มเหมือนกันนะดอกนี้นะวิ่งสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตหนึ่งพันสองร้อยนะ อ่าฟื้นเลยนะ โอ้โห เปลี่ยนเบ็ดเป็นเรื่องตลอดเลยครับ เปลี่ยนเบ็ดเป็นเรื่องครับเอายังทรงๆอยู่นะ ยังไม่โบ๊ทบายสักเท่าไหร่นะ เฮ้ยเฮ้ยดอกนี้ตัวแพงมาสักทีเถอะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตแปดร้อยนะอ่าเฮ้ยตัวแพงก็เข้าเต็มๆนี่ชุดเลิศเลยนะบอกก่อนนะ เกมเอ้าแต่ยังได้อยู่นะอ้หูมาอีกแล้วนะอ้หูสำหรับดองนี้เงินรางวัลก็โต 840 นะดองนี้นะอ่า นี่เอาเรื่องเอาเรื่องหมดแล้วฮะขออนุญาตซ้ำไปที่แบบสี่สิบเหมือนเดิมนะห้าสิบหมุนนะถั่วมาบ่อยเว้ย ขอตัวแพงสักทีได้ไหมตัวแพงอ่ะตัวแพงสักทีนึงอ่ะหายเงียบเลยคราวนี้เหลือแป๊บเดียวเป็นเรื่องเลย อย่านะอย่าเลยโมูเข้ามาแล้วนะ โดนโดนนั่นแหละ นั่นแหละ เอาเรื่องโูหเมื่อกี้ เหลือแบบเดียวเหลือพันเจ็ดนะกอ้เว้ย เอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหแพงได้อยู่นะแบบนี้นะ สำหรับตรงนี้ เงินรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์นะ อ่าสองพันสี่ร้อยนะไป เอาเรื่อง เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย โดดอีกแล้วหุยเอาเรื่องแน่หลังนี้เขาได้ตัวแพงมานี่เป็นเรื่องเลยนะ นี่ไงหุยไม่เอาถั่วได้เปล่า ไม่เอาถั่วได้เปล่า ไม่เอาส้มอ่ะ เอออะอันเอา ก็ได้นะไม่ได้อีก อ่ะถุงเงินถุงเงินอะโอหถุงเงินเอาเรื่อง สำหรับดอกนี้เงินรางวัลก็โตหนึ่งพันสองร้อยนะไม่เอาเรื่องนะ ไปกันต่อเลยนะโอ้ยขออนุญาตซับไปที่เบ็นสี่สิบนะเอาเรื่องเลยนะเบ็ดสี่สิบนะโอ้ยตัวแพงมาครับ เงินรางวัลก็โตแปดร้อยนะดอกนี้นะ ไปกันครับ เฮ้ยทิ้งถั่วถั่วเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมาชุดบั้มแล้วก็ไปแล้วเหรออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งหายไปจากการซีมามามาโดดสักทีที่ลูกโดดสักทีมันจะเป็นอะไรไปโดดสักทีที่ลูกอืม โอ้ยมาจนได้นะโอ้โหโคตรสุดเลยนะแบบนี้นะขอตัวแพงได้ไหม ยังไม่ได้เลยตัวแพงอะโหถั่วไม่เอาไม่เอาโอ้ยเกือบโอ้ยตรงตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอ้ยดอกนี้ฮะลงมาเต็มเต็มนะโอ้ยสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์นะสี่พันบาทนะเอาเรื่อง โคตรสุด เฮ้ยเดินสองรอบติด ชุดเป็นเลิศเลยนี่หุยเป็นไปได้นะ ตรงนี้นะหูยเอาเรื่องเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้หอยโหโดดสองรอบติด คอสุดแม่งโคตรมา สำหรับตรงนี้เงินรางวัลก็โตระดับซุปเปอร์นะสี่พันบาทนะหูยเอาเรื่องหอยโคตรสุดเลยอะไม่โคตรมา เกลือละ เกลือแล้วมั้งน่ะ หมดนี่ยังต้องไปแล้วนะิ่มหมดหมดนี้นะโูยโคสูตรโดดสองทีติดเมื่อกี้ เกิดเลยนะสองทีเกิดนะ เขาเรียกสองทีเกิดโอ้ยผมก็บวกมาโอ้ยหมื่นฝ่าเลยนะหมื่นประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งพันหมื่นเก้าร้อยนะอ่าผมต้องขอตัวไปก่อนนะต้องขออนุญาตไปใช้ตังก่อนนะ ได้แล้วต้องถอนนะครับ ครที่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ ก็ฝากกดไลค์ กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเลยนะสำหรับวันนี้นะ ปั่นสล็อตมือหนึ่งก็ตัวไปก่อนสวัสดีครับ